ครับก็สวัสดีชาว YouTube ที่น่ารักทุกคนกันนะครับ ตามสัญญาครับวันนี้พี่จะมาสอนแซกโซโฟนให้น้องๆ หนูๆ ได้ดูนะครับ แต่ว่าพี่จะเริ่มสอนตั้งแต่จากคนที่ไม่รู้ดนตรีเลยนะครับ wow. เรามาเริ่มมาเลยโน้ตทั้งหมดนะครับ มันจะมีอยู่ 7 ตัว ก็คือโดเลมีฟาซอนลาทีมี 7 ตัวนะครับ สิ่งที่เราต้องทำไม่ได้อย่างแรกเลยนะครับ ก็คือการ โห ร้อน ลืมบอกไปว่าพี่แม่งตากแดดอยู่ที่กลางทะเลปามบุรีนะครับเขาก็หลกลองซูมให้น้องๆหนูๆดูหน่อย แต่ว่าพี่ทำเพื่อนน้องๆ หนูได้ เพื่อให้เห็นวิวที่มันสวยงาม แล้วก็ได้เรียนรู้ดนตรีไปพร้อมกันด้วยนะโน้ตมันจะมีทั้งหมด 7 ตัว พี่เริ่มจากตัวแรกก่อนเลย ตัวแรกเนี่ย เราสังเกตว่าแซกนะครับ มันจะมีปุ่มสีขาวๆไอตัวอื่นยังไม่ต้องสนใจเลยมันจะมีปุ่มสีขาวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับ ทีนี้ เราจะกดมันไว้ทั้งหมด 7 ตัว แล้วเราก็จะเป่าตัวโดกันเลย เรานับ 1 2 3 4 5 6 7เนี่ย ที่มันจะเป็นตัวสีขาวนี่นะครับที่เป็นสีขาว แล้วก็เราจะกดตัวล่างสุดตัวนี้กดทั้งหมด 7 ตัว ตัวแรกคือตัวโด เราจะลองเป่าให้ฟังนะครับ m ทีนี้มันจะเรียงไปโดเล มีฟาซอลลาที ให้เรานะครับ ยกขึ้นทีละนิ้ว เรากดตัวนี้เรากดหมดทั้งหมด 7 นิ้วมันจะเป็นตัวโดพอเรายกนิ้วขึ้นนิ้วหนึ่งมันจะเป็นตัวเลพอเรายกขึ้นนิ้วหนึ่งมันจะเป็นตัวมี ยกขึ้นนิ้วหนึ่งมันจะเป็นตัวฟายกขึ้นนิ้วหนึ่งมันจะเป็นตัวซอน ยกขึ้นนิ้วหนึ่งมันจะเป็นตัวลา ยกขึ้นนิ้วหนึ่งมันจะเป็นตัวทีให้น้องๆหนูๆอ่ะ จำไว้ว่าเราจะยกขึ้นทีละนิ้วแบบเรียงกันขึ้นไป จากข้างล่างไปหาข้างบน เราก็จะได้นะโน้ตโดเลมีฟาซอนลา ทีเดี๋ยวพี่จะเป่าฟังนี่นะครับ เราก็จะได้โน้ตทั้งหมด 7 ตัวแล้ว จะเป่าให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับ วันนี้พี่จะแถมให้อีกตัวหนึ่งก็คือโดสูงพอเรากดโดเลมีฟาซอน ลา ทีได้แล้ว แล้วเรายกนิ้วชี้ขึ้นแล้วมากดนิ้วกลางแทน มันจะแปลกๆหน่อย มันจะรู้สึกแปลกๆหน่อย คือเพราะปกติมันจะเรียงขึ้นมาเป็นอย่างนี้ แต่ว่านี้เราใช้นิ้วกลางกดแทน ข้างบนมันจะมี 3 นิ้ว ข้างล่างมันจะมี4นิ้ว ตัวโดสูงเราจะกดนิ้วกลางนิ้วบนนิ้วเดียว นี่นะครับ ก็จะเป็นเสียงทีนี้เราก็ไล่จากโดต่ำข้างล่างไปถึงโดข้างบน นะครับ ไล่ลงนะครับ ประมาณนี้แล้วก็เราก็ฝึกกันให้ชำนาญจนกว่าจะมาถึง EP ต่อไปนะครับ EP นี้พี่ก็จะฝากไว้ว่า ให้น้องๆ หนูๆได้เป่า โดเลมีฟาซอนลาทีโดถึงโดสูงนะครับ และเดี๋ยวเราจะมาบอกเรื่องการเป่าออกเสียงยังไง น้องๆ หนูต้องกดให้ถูก ก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาทำคลิปว่าวางปากในเมาส์ยังไง น้องๆหนูเรียนไว้ว่ามันกดยังไง น้องๆหนูก็ซื้อขุยก็ได้ครับ ขุยมันราคาถูก เหมาะกับการเริ่มต้นในการฝึกเพราะพี่ก็ฝึกจากขุยมาโอเคครับเดี๋ยวเราพบกับ EP ต่อไป พี่จะสอนว่าเป่าเมาส์ยังไงให้มันดัง ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับ และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับ และเดี๋ยวพี่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไป แล้วก็วันนี้ก็ลากันไปด้วยบทเพลงนี้นะครับเ Mm-hmm. <laughs> 拜拜。